IT for English โมดูล 7 การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา การประยุกต์ใช้ Facebook ในการจัดการการเรียนการสอน ในบทเรียนที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนด้วยตัวเองกันไปแล้ว ประเด็นต่อไปที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือ สื่อกลางที่เราจะใช้ในการเผยแพร่สื่อการสอนเหล่านี้ ให้แก่ผู้เรียนของเรา ผู้สอนหลายๆ ท่านอาจจะเลือกใช้ระบบจัดการการเรียนรู้ หรือ Learning Management System ในที่นี้ขอเรียกสั้นๆว่า LMS ค่ะ LMS ก็คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย มีเครื่องมือและส่วนประกอบที่สำคัญ ำหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ LMS ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ 1. ระบบจัดการหลักสูตร Course Management กลุ่มผู้ใช้งานระบบ LMS แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. ระบบการสร้างบทเรียน Content Management ระบบการสร้างบทเรียนประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วยสร้างเนื้อหา หรือ Content ทั้งในรูปตัวอักษร และสื่อมัลติมีเดีย 3. ระบบการทดสอบและประเมินผล Taste and Evaluation System มีระบบคลังข้อสอบ โดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบ สามารถจับเวลาในการทำข้อสอบ และการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมเฉลย รายงานสถิติ คะแนนและสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน 4. ระบบส่งเสริมการเรียน Course Tools ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่าง ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน ได้แก่กระดานสนทนา และห้องแชท โดยสามารถเก็บประวัติของข้อมูลเหล่านี้ได้ 5. ระบบจัดการข้อมูล Data Management System ประกอบด้วย ระบบจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ โดยผู้สอนจะมีเนื้อที่เก็บข้อมูลบทเรียนของตนเองบนระบบ ปัจจุบัน มี LMS อยู่หลายระบบที่ได้รับความนิยม ในการนำมาช่วยจัดการเรียนการสอน เช่น Moodle หรือ Blackboard แต่ทั้งสองระบบนี้อาจมีความซับซ้อนในการใช้ และไม่ค่อยเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้เรียนค่ะ จริงๆ แล้ว ยังมีสื่อสังคมออนไลน์อีกประเภทหนึ่งที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการการเรียนการสอน นั่นก็คือ Facebook ค่ะ ปัจจุบัน ผู้เรียนส่วนใหญ่ ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม Facebook เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนในปัจจุบัน เราสามารถนำ Facebook มาเป็นเครื่องมือช่วยจัดการการเรียนรู้ได้ค่ะ ผู้สอนสามารถอัปโหลดเนื้อหา หรือสื่อการสอน จัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม แล้วก็ติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว วิธีหนึ่งในการประยุกต์ใช้ Facebook สำหรับการจัดการการเรียนการสอนก็คือ การสร้างกลุ่มรายวิชา หรือกลุ่มห้องเรียนที่ทำการสอน การสร้างกลุ่มผู้เรียนช่วยทำให้การติดต่อสื่อสารจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกันทำให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยน พูดคุย หรือส่งข้อมูลระหว่างคนในกลุ่ม การสร้างกลุ่มผู้เรียนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ ในขั้นตอนแรก เราต้องล็อกอินเข้า Facebook แล้วให้สังเกตเมนูทางด้านซ้าย ให้คลิกเลือก Create Group เพื่อเข้าสู่หน้าจอสร้างกลุ่ม จากนั้นในช่อง Group Name ให้ใส่ชื่อกลุ่ม และในช่อง Members ให้เพิ่มสมาชิกอย่างน้อย1คน โดยการพิมพ์ชื่อ Facebook ของผู้เรียน จากนั้นในช่อง Privacy เลือกค่าความเป็นส่วนตัวให้เป็นกลุ่มปิดเฉพาะสมาชิก หรือ closed จากนั้นคลิก create เพื่อสร้างกลุ่ม เมื่อเข้าไปในหน้าแรกของกลุ่มที่สร้างขึ้น ให้คลิก add members เพื่อเพิ่มสมาชิกในกลุ่ม ในขั้นตอนนี้อาจให้ผู้เรียนช่วยเพิ่มเพื่อนเข้ามาในกลุ่มก็ได้นะคะ การแสดงข้อความต่างๆ เพื่อประกาศให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบ ทำได้โดยการพิมพ์ข้อความ write post หรืออัปโหลดไฟล์ภาพหรือวิดีโอ add photo or video หากต้องการสำรวจความคิดเห็น ให้คลิก create poll และหากต้องการเพิ่มไฟล์ข้อมูลให้คลิก add file ด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอน ผู้สอนก็สามารถสร้างกลุ่มผู้เรียน เพื่อใช้ในการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน และสื่อที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว เราลองไปพูดคุยกับอาจารย์ที่ใช้ Facebook เป็นระบบจัดการการเรียนรู้กันดีกว่าค่ะ ว่าแต่ละท่านประยุกต์ใช้ Facebook อย่างไรกันบ้าง ถามว่าทำไมถึงต้องใช้ Facebook นะครับ จริงๆแล้วในการเรียนการสอนเนี่ยเคยใช้ในระบบอื่นมาก่อน แต่มันไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่ เพราะว่านักศึกษาเนี่ยจะ respond ตอบสนองข้อความที่เราส่งไปเนี่ยช้ามาก แต่เมื่อมาใช้ Facebook เนี่ยประโยชน์หนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ นักศึกษาสามารถดับข้อความของเราได้ทันทีใช่ไหมครับเพราะว่าสมัยนี้ทุกคนก็ใช้สมาร์ทโฟน กันแล้ว เมื่อมีข้อความใหม่ นักศึกษาก็สามารถ ตอบสนองข้อความที่เราส่งไปได้อย่างรวดเร็วนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่ว่าทำไมถึงเริ่มมาใช้ Facebook ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ตัวเองกำลังสอนอยู่นะถ้าถามว่าใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับ โดยปกติแล้วผมสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ 3 กระบวนวิชาที่ได้ใช้ Facebook ในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็มีทั้งวิชาภาษากับชุมชนนะครับ language and community วิชา language and gender นะภาษากับ เพศสภาพนะครับ แล้วก็ วิชาที่ 3 ก็คือวิชาตัวจบของนักศึกษานะครับ ที่เรามักจะเรียกว่า independent study นะครับ การค้นคว้าอิสระ ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่มีนักศึกษาเล็กๆนะครับ มีประมาณ 5-6 คนก็แล้วแต่ว่าอาจารย์จะคุมตรงไหนบ้าง ถ้าจะถามว่าใช้ Facebook ทำอะไรบ้างในการเรียนการสอนนะครับประเด็นแรกที่ใช้ก็คือ1เนี่ยผมมักจะใช้โหลด PowerPoint หรือว่าสไลด์ที่จะใช้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษาก่อน ที่นักศึกษาจะได้มาเห็น PowerPoint ของเราในชั้นเรียนนะครับ นักศึกษาก็จะบางคนเขาก็จะเอาไปปริ้นออกมาเพื่อเอามาจดเลคเชอร์นะครับบางคนซึ่งเทคโนโลยีดีหน่อยเขาก็อาจจะเอาแล็ปท็อปของเข้ามา แล้วก็เปิด PowerPoint แล้วก็บันทึกที่เขาได้เรียนในชั้นเรียนไปในทันทีนะครับตรงนั้นก็เป็นประโยชน์มาก ประเด็นที่ 2 ที่ใช้ Facebook ก็คือนะครับการแจ้งข่าวสารนัดหมายกับนักศึกษาในชั้นเรียน บางครั้งในวิชาเนี่ยก็จะมีการบ้านนะครับเมื่อมีการบ้านเราได้แจ้งนักศึกษาในชั้นเรียนแล้ว แต่อาจจะไม่ชัดเจน หรืออาจจะมีประเด็นคำถามที่นักศึกษาสงสัย เราก็จะใช้ Facebook กลุ่มนะครับเราใช้ Facebook กลุ่มซึ่งจะสามารถโพสต์อีเวนต์นะครับหรือเหตุการณ์ที่เราจะจัดขึ้นไปอนาคต เพราะฉะนั้นอีเวนต์ตรงเนี้ยผมก็จะให้เป็น assignment assignment ก็คือการบ้านครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 การบ้านครั้งที่ 1 ก็เราก็จะโพสต์ว่าต้องการให้นักศึกษาทำอะไรบ้าง ตรงนี้ถ้านักศึกษาเข้ามาอ่านแล้ว เราก็จะรู้นะครับว่า จำนวนนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยได้เห็นข้อความแล้ว จะบอกว่าไม่เห็นว่าอาจารย์สั่งงานเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะนัดหมายนัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษนะครับ เราก็สามารถแจ้งนักศึกษาได้ทันทีนะครับ โดยไม่ต้องรอไปแจ้งในชั้นเรียนในคาบต่อไป ประเด็นที่3นะครับที่ว่าใช้ Facebook ทำอะไรบ้าง Facebook เนี่ยก็จะเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็น วิชาที่ผมสอนเนี่ยก็จะมีคะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งก็คือนักศึกษาเนี่ยจะต้องตอบคำถามนะแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ แต่ก็นั่นแหละครับก็จะมีนักศึกษาบางคนที่ขยันตอบขยันพูด แต่ก็จะมีนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่ค่อยกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่ Facebook ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการแสดงความคิดเห็น ซึ่ง เวลาผมสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะเอาประเด็นคำถามเนี่ยไปโพสต์ใน Facebook ก่อนนะครับและนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสได้ตอบในชั้นเรียน ก็สามารถแสดงความคิดเห็นตอบประเด็นต่างๆตรงนั้นได้ หรือว่าบางทีถ้าไปเห็นข้อความไปเห็นข้อมูลอะไรต่างๆใน Facebook ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาตรงนี้ เราก็จะโพสต์นะครับก็เอาโพสต์ลงใน Facebook Group ในวิชานั้นๆ เพื่อที่นักศึกษาจะได้ ตอบคำถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราโพสต์ไป ตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนเพิ่มให้นักศึกษาเช่นกันนะครับ ส่วนประโยชน์อันสุดท้ายก็คือที่นักศึกษาจะได้รับก็คือ สามารถส่งงานทาง Facebook ได้นะครับ บางครั้งเนี่ยเช่นนักศึกษามีการพรีเซนต์งานกลุ่ม นะใช้ PowerPoint ในการพรีเซนต์ ผมก็จะบอกว่าแทนที่เราจะไป Copy ของนักศึกษาตรงเครื่อง ก็ให้นักศึกษาได้โพสต์ใน Facebook เพื่อที่เพื่อนร่วมชั้นนะทุกคนในชั้นเรียนเนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดงานตรงนั้น เพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเอามาใช้เป็นข้อมูลในการออกข้อสอบนะก็นักศึกษาก็โพสต์ตรงนั้นได้ ถามว่า Facebook มีปัญหาหรือว่ามีข้อเสียอะไรบ้าง เท่าที่เห็นก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าได้ช่วยเราหลายๆ อย่างตอบคำถามตอบโจทย์ที่เราต้องการจากการจัดการเรียนการสอนตรงนี้ได้ แต่บางครั้งเนี่ยชื่อนักศึกษาอาจจะไม่ตรงกับชื่อที่เป็นความจริงนะครับ บางครั้งรูปโปรไฟล์ ก็อาจจะไม่ใช่รูปของนักศึกษาเองเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเอ๊ะตกลงคนนี้คือใครนะบางครั้งก็ต้องถามเขาอีกอ่ะเธอชื่ออะไรนะครับคุณชื่ออะไรรหัสอะไรถ้ามีการให้คะแนนตรงนั้น ส่วนอื่นๆ ก็คิดว่า Facebook ก็ช่วยทำให้การเรียนการสอนสนุกขึ้น มีชีวิตชีวารวดเร็วขึ้น ทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้นครับ สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาพูดให้ฟังนะคะว่าได้ใช้ Facebook ในการเรียนการสอนยังไงนะคะ ก็ได้รับผิดชอบสอนอยู่หลายกระบวนวิชานะคะแต่วิชาที่ได้ใช้มากที่สุดคือวิชาล่ามนะคะก็จะทำ Facebook กลุ่มขึ้นมานะคะประโยชน์แรกที่เห็นก็คือเราแอดไฟล์ต่างๆ ได้อย่างเช่นพวกคอร์สซิลบัสพวกรายละเอียดกระบวนวิชา แม้กระทั่งเกรดเรนจ์ รืออช่วงคะแนนของการได้ได้เกรดนะคะเพื่อเป็นความชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นนะคะ แล้วเราก็สามารถที่จะแอดไฟล์ต่าง ๆ เช่นพวก powerpoint slide ต่าง ๆ ซึ่งก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องไปปริ้นออกมา ก็เป็นลักษณะของการเรียนที่ paperless นะคะอีกประการหนึ่งที่ Facebook มีประโยชน์ก็คือเราสามารถที่จะสั่งงาน แอดไซน์โฮมเวิร์กหรือแอดไซเมนต์ต่างๆ ได้ผ่านกรุ๊ปนะคะด้วยการเขียนรายละเอียดลงไป หรือถ้าหากว่าการสั่งงานนั้นมีรายละเอียดมาก เราอาจจะ attach เป็นไฟล์เข้าไปได้นะคะ ตรงนี้ก็พบว่ามีความชัดเจนระหว่างเรากับผู้เรียนมากขึ้นนะคะและประการถัดมาก็คือเราจะใช้ Facebook Group เป็นช่องทางที่เด็กๆจะส่งงานถึงเราเช่นกัน โดยเฉพาะวิชาล่ามเนี่ยจะเป็นวิชาฝึกปฏิบัติค่อนข้างเยอะในห้องแลบ ดังนั้นเนี่ยนักศึกษาเขาจะต้องฟังเสียงของตัวเองที่ได้ฝึกปฏิบัติไปแล้ว และทำสิ่งที่เรียกว่า reflection หรือ reflective writing ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นของกระบวนวิชานี้นะคะ โดยแบ่งออกเป็น self analysis ก็คือเขาจะต้องวิเคราะห์ตัวเอง และโพสต์ลงไปในกลุ่มก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆ ได้เห็นการวิจารณ์ตนเอง แล้วก็เพื่อนๆอาจจะเห็นคนที่เขียนได้ดี แล้วก็นำไปใช้เป็นแนวทางของตัวเองได้ด้วย อีกลักษณะหนึ่งของ reflection ที่เด็กๆ ได้ใช้ก็คือ peer feedback อันนี้จะใช้กับงานที่สำคัญในตอนท้ายๆ เทอม เมื่อเขามีความมั่นใจมากขึ้นในการฝึกปฏิบัติในห้องแลบแล้วได้ฟังเสียงของเพื่อนนะคะ แล้วก็ทำการ peer feedback ก็คือเขียนวิเคราะห์การทำ performance หรือว่าผลงานปฏิบัติของเพื่อนๆ นะคะ อันนี้ก็มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในห้องเรียนมากขึ้นนะคะ ในส่วน ในการส่งงานอีกลักษณะหนึ่งที่นักศึกษาจะได้ทำก็คือการทำบล็อก หลังจากที่ฝึกปฏิบัติในของเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง ก็คือเชิญวิทยากรเข้าห้อง แล้วก็เปิดเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการล่ามจริง ๆ และบันทึกเทปไว้ หลังจากนั้นเขาจะต้องนำสิ่งที่บันทึกนั้นไปทำเป็นบล็อก และนำบล็อกนั้นมาโพสต์ลงในกลุ่ม เป็นการส่งงานนะคะ แต่ในขณะเดียวกันการทำบล็อกก็ทำให้เราได้ติดตามการทำงานของเขาเป็นระยะ ตั้งแต่การเริ่มต้นดีไซน์ ไปจนถึงการที่ใส่เนื้อหาเข้าไปในบล็อกนะคะ อีกส่วนหนึ่งที่เขาจะได้ส่งงานก็คือการส่งรีพอร์ต ในตอนท้ายเทอมซึ่งเรียกว่าเป็นการประมวลผลของสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วทั้งเทอมแล้วก็นำมาใช้ว่าได้เขียนเลือกหัวข้อที่เขาสนใจ แล้วก็เขียนดิสคัตไปประมวลความรู้ทั้งหมดจากทั้งเทอมนั้นมาเขียนอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะ ก็จะส่งลงตรงนี้ ซึ่งข้อดีก็คือเพื่อน ๆ ที่ส่งช้าก็อาจจะรู้สึกถูกกดดันเล็กน้อย แล้วก็ต้องพยายามทำให้ได้ตามกำหนดมากขึ้น ข้อดีสำหรับอาจารย์ก็คืองานถูกเก็บอยู่ในที่เดียวกัน เวลาที่เราจะนำไปใช้เพื่อในเทอมถัดไปเพื่อนำเสนอให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ได้เห็นตัวอย่างก็จะเปิดแล้วก็ access เข้าไปได้ง่ายนะคะ นี่คือข้อดีของกลุ่มที่ที่ที่ได้เห็นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ได้ใช้นะคะ อีกลักษณะหนึ่งของ Facebook ที่ได้ใช้ก็คือเพจนะคะ ก็คือผู้สอนได้ตั้งเพจที่ชื่อว่า in other words ซึ่งมันเป็นเพจสำหรับเกี่ยวกับการแปลนะคะ ก็จะเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ได้รับผิดชอบนะคะสำหรับเพจนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะข้อมูลทั่วไปในเชิงกว้าง เชิงสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคอร์ส ใดคอร์สหนึ่งของแปล แต่ว่ารวมนักศึกษาที่เรียนแปลของของมอชอนี้สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะก็จะเป็นการโพสต์ ข้อความหรือลิงก์ที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการแปล ทั้งหมดนี้ก็คิดว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ใช้การได้ดีสำหรับการเรียนการสอนยุคใหม่ค่ะโดยสรุปแล้ว Facebook สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นระบบจัดการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา หวังว่าทุกคนจะสามารถใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการเรียนรู้ภาษาได้ สวัสดีค่ะ